คงไม่รู้ว่า คนอย่างฉันเคยได้รักเธอแค่ไหนแม่ก่อนนี้แต่วัน มีเธอเดินไปปล่อยฉันเคว้งคว้างเดียวได้รอเธออยู่ตรงนี้ ไหมจะนานสักแค่ไหนฉันรอเท่าไรหัวใจฉันยังไอเปลี่ยน รู้ว่าเธอจะเป็นอะไรไหม เธอยังเป็นอย่างเดิมอยู่ หรือเปล่า ยังคิดถึงกัน đây